นยองชิงก็เดินสวัสดีครับ สวัสดีครับ พบกับอาร์ตปเรนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาทำ20 facts about me นั่นเองนะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ K-pop นั่นเอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีก็เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับความติ่งเกาหลีของเรากันว่า ความติ่งเกาหลีของเราเป็นยังไงบ้าง มาดูกันดีกว่า ข้อที่ 1 เราเป็นติ่งเกาหลีมาตั้งแต่ป .6 นะทุกคน แก่มาก2วงแรกที่ชอบเนี่ยก็คือ Wonder Girl กับ Big Bang นั่นเองนะทุกคนชอบมากรู้จักไหม Wonder Girl ได้ว่าชอบเพลงเทลมีกับชอบเพลงไลายดิมอสามรู้จักวงนี้เพราะว่าเกย์ออดิชั่นนั่นเองนะฮะเพราะว่าในเกย์ออดิชั่นเนี่ยมีเพลงเกาหลีแล้วก็ออดิชั่นเนี่ยเหมือนจะเป็นเกมมาจากเกาหลีด้วยแหละทุกคนมันก็เลยมีเพลงเกาหลีเข้ามา แล้วมันก็มีเพลงของ Wonder Girl กับ Big Bang แล้วก็เลยติ่งสองวงนี้สงันนะจ๊ะทุกคน แต่ก่อนที่เป็นเด็กติดเกมนะครับ4นะฮะต่อมาเรามาชอบวง4 Minute นะคะเพราะว่า เรารู้มาว่าโฟมินิตเนี่ยมีอดีตสมาชิกวงวันเดอร์เกิลนั่นก็คือฮยอนอาร์นั่นเองใครยังไม่รู้ว่าฮยอนอาร์เนี่ย มาจากวงวันเดอร์เกิลก็รู้ไว้ซะนะทุกคน เพราะว่าฮยอนอาร์เนี่ย ตอนแรกเดบิวต์กับวันเดอร์เกิลในเพลงไอโรนีนะฮะ ใครไปดูเพลงไอโรนีก็จะเห็นฮยอนอาร์อยู่ในเพลงนั้นด้วย เหมือนกับว่านางมีโรคอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับลำไส้ หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละจำไม่ได้นะทุกคน ก็เลยออกมาจากวันเดอร์เกิลแล้วก็รักษาตัวจนเดบิวต์วงชื่อโฟมินิตนั่นเองนะจ๊ะทุกคนนั่นแหละ นะฮะทุกคน 5 นะครับโฟมินิเนี่ยทำให้เรารู้จักบีสนั่นเองนะคะ หรือว่าไฮไลท์ในตอนนี้นะครับ เพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันก็คือค่ายคิวแล้วก็บีสเนี่ยเคยไปฟิชเจอริงกับโฟมินิในเพลง Who Next นะคะทุกคน ก็เลยรู้จากบีสขึ้นมาทันทีแล้วก็แบบชอบมากแบบ เป็นวงบอยแบนด์วงแรกที่แบบติ่ง หนักมากนั่นเองนะจ๊ะทุกคน ข้อ6นะครับวงบีสเป็นวงแรกที่ติดตามอย่างจริงจังนะฮะแล้วก็ทุ่มเททุกสิ่งอย่างในชีวิตฉันให้หมดเลย ตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณช่วงม .3 ม .2 ม .3 ทุกคน แล้วมันก็แบบฉันทุ่มเทเวอร์ฉันแบบสั่งของบีสฉัน แฟนเมดบีสแฟนเมดอะ ของแฟนเมดอะทุกคนที่เป็นเกี่ยวกับบีสกระเป๋า everything jingle bell เป็นของบีสหมดเลยคือติ่งหนักมาก ข้อ 7 นะครับ คอนแรกที่เราไปเนี่ยครั้งแรกเลย ก็คือคอนบีสนะครับทุกคนปื้มปิติมานีมานาชูใจอีกแล้ว แต่นะฮะ เป็นคนชอบค่ายคิวมากแล้วก็ไม่ว่าจะปล่อยวงอะไรมาเนี่ยก็เลยชอบหมดนะ ไม่รู้ว่าติดเพราะอะไรคือ น่าจะเป็นเพราะว่าเราชอบชอบวงในค่ายคิวมา2วงแล้วมั้งแล้วก็มีรู้จักจีน่าด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรา รู้สึกว่าเราชอบแนวเพลงแล้วก็การทำงาน MB รูปแบบต่างๆของค่ายคิวถ้าหากว่าถามว่าอยากเข้าค่ายไหนก็คืออยากเข้าค่ายคิวนั่นเองนั่นแหละทุกคน D9 นะฮะไม่ชอบค่าย SM นะครับ เออเคยมีช่วงหนึ่งที่เราเจอดราม่านางบ่อยมากนะฮะ ตั้งแต่วงดูมาชินกิเนาะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงของเอ็กโซที่ ดราม่าเรื่องของการดูแลศิลปินเอ็กโซนั่นแหละทุกคนก็เลยแอบ ไม่ค่อยชอบนิดนึงตอนแรกเราไม่คิดว่าเอ็กโซอยู่ SM แต่พอเรารู้ว่าเอ็กโซอยู่ SM เราก็เลยแบบ เฮ้ยไปอยู่ครยนั้นทั้งมแต่ว่าจะไม่ได้แอนตี้วงเกาหลีที่อยู่ใน SM นะเกิลเจเนเรชั o นหรืออื่น ต่างๆนานาเราก็ติ่งหมดต่จะทุกคนเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราติ่งทุกวงนั่นเองนะครับข้อที่ 10 นะฮะเราติ่งเกาหลีมาแล้วทั้งหมด 10 ปีนั่นเอง นะฮะตั้งแต่ป .6 จนตอนนี้ปี3นะฮะมหาลัยปี3นะทุกคน แก่แล้วนะข้อ11นะไม่มีวงที่แอนตี้เลยไม่มีเลยนะครับตอนนี้นะวงที่เคยแอนตี้เหมือนตอนนี้จะไม่มีแล้วก็เลยไม่แอนตี้เลยนั่นเองนะจ๊ะ12 ค่อนข้างรู้จักวงเกาหลีหลายวงมากนะฮะแต่อาจจะแบบไม่รู้จักเมมเบอร์นะคือหลายวงที่เรารู้จักเรารู้จักแบบอาสมมติแบบมีใครพูดขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยแกรู้จักวงนี้ไหมเราก็จะรู้จักแต่ว่าเราก็จะไม่รู้ว่าแบบ เมมเบอร์ชื่ออะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ยทุกคน แต่แค่รู้จักรู้จักเพลงอะไรอย่างงี้นั่นเอง ประมาณนั้นนะทุกคน ข้อที่ 13 เคยติดเอ็กโซมาก ๆ มาก่อน ติ่งแบบขั้นสุดติ่งแบบซื้ออัลบั้มซื้อตุกติ่งอย่างโปสเตอร์ช่วงนั้นมันจะมีวารสาร นิตยสารมันจะมีนิตยสารที่แบบมีโปสเตอร์เอ็กโซอะไรเงี้ยเราก็ซื้อเก็บไว้เยอะตอนนี้ยังมีอยู่ทุกคนแต่ว่าคือหลังๆมานี้ไม่ค่อยติ่งเอ็กโซแล้วเออเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีช่วงดราม่าเยอะอยู่ในยุคที่ดราม่าเยอะเราก็เลยแบบพักก่อนต่อไปพ่อ1ี4นะฮะนอกจากจะชอบวงเกาหลีแล้วเนี่ยรายการเกาหลีซีรีส์เกาหลีอาหารเกาหลีทุกสิ่งอย่างที่เป็นเกาหลี ชอบหมดเลยมีความเกาหลีอยู่ในเส้นเลือดเยอะมาก 15 นะฮะ เรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองนะจ๊ะ อันนี้แนะนำมาก ใครที่แบบอยากเริ่มเรียนเกาหลีอะไรเงี้ย ก็ลองเรียนด้วยตัวเองก่อน มันจะมีบนหนังสือ แล้วก็ในเด็กดีในเว็บไซต์ก็มีนะ คือเริ่มจากแบบเรียนพวกแบบตัวอักษรก่อนอันนี้ เป็นตัวกอไก่ขอไข่เขาบวควายอะไรเงี้ย ก็เริ่มเรียนตรงนั้นก่อน แล้วพออ่านมันจะอ่านง่ายขึ้นนั่นเองนะ เราเรียนด้วยตัวเองไม่มีแบบความแบบไปเรียนพิเศษหรือนานาจริง ๆอะไรทั้งนั้นนะทุกคน แต่ก็ไม่ได้แบบเก่งขนาดที่แบบฟังภาษาเกาหลีรู้เรื่องนะทุกคน เออ นะ ข้อ 16 เออนั่นแหละทุกคนข้อ 16 นะศิลปินเกาหลีหลายคนที่ไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าเราอยากแนะนำเนี่ยก็คือดาวิชิคือวงนี้อาจจะแบบหลายคนก็อาจจะรู้จักเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าก็ยังมีบางคนที่ไม่รู้จักนะแต่ว่าเราชอบวงดาวิชิมากดาวิชิเป็นวงที่เรารู้สึกว่าร้องเพลงเพราะทุกอย่างดีหมดเอ่อเอ็มบีมีเรื่องราวค่อนข้างมีเรื่องราวเยอะ แล้วก็ดาวิชิเป็นวงที่มีเพลงประกอบซีรีส์เยอะมากแล้วก็ ทำให้เวลาเราฟังเพลงของดาวิชิเนี่ยมันก็เลยมีความแบบนึกถึงความทรงจำก่อนๆที่เราเคยทำ ตอนที่เราฟังเพลงนี้อะไรเงี้ยความทรงจำต่าง ๆ มันอยู่ในเพลงดาวิชิเยอะมากทุกคน นั่นแหละทุกคนมันก็เลยเป็นวงที่เราอยากแนะนำทุกคนนะถ้าหากว่าใครไม่รู้จักเนี่ยก็ลองไปฟังเพลงของนางได้นะข้อที่ 17เคยไปคอนมาแล้วทั้งหมด 4 ครั้งนะครับคอนแรกที่ไปก็คือคอนบีสนั่นเองนะจ๊ะคอนที่2 เป็นคอนเวฟเราชอบคอนเวฟมากเพราะว่าด้วยความที่เราติ่งหลายวงใช่ปะพอเราได้ดูหลายวงแล้วเรารู้สึกว่า ใช่มันใช่ทุกคน นั่นแหละคือคอนที่ฉันต้องการนะ ต่อไปเป็นคอนฟรีนะคอนฟรีอันนี้คือคอนที่เป็นการจัดขึ้นระหว่างไทยกับเกาหลี เป็นการสานสัมพันธ์กันนั่นเองนะจ๊ะ ก็มีทั้งศิลปินไทยแล้วก็ศิลปินเกาหลีนะ ก็จะมีตอนนั้นจะมีเอ่อมอนสเตอร์เอ็กซ์ซิสตร์แล้วก็โซดาดีเจโซดามานั่นเองนะทุกคนส่วน ล่าสุดเนี่ย เราเพิ่งไปมาก็คือคอน UNB นั่นเองนะทุกคนปลื้มมากเลย ฉันรัก UNB เพิ่มขึ้นประมาณ 89 ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะ ต่อไปข้อ 18 นะฮะ มีของสะสมนะฮะ มูลค่ารวมๆแล้วเนี่ย เกิน 50,000 แน่นอนนะจ๊ะ แต่ว่าจะไม่ถึงแสนนะทุกคน เรารู้สึกว่ายังไม่ถึงนะเออ แต่ว่าเกินห้างประมาณนี้แหละนะอันนี้คือการคาดคะเนนะทุกคน ข้อ 19 5 วงเกิลกรุ๊ปที่ชอบนะครับที่ยังไม่หมดสัญญานะหมดสัญญาไปแล้วเนี่ยก็เอาไว้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ที่ยังไม่หมดสัญญาเนี่ย มีวงวิกิมิกิทีดิสดีมแคชเชอร์โอไมเกิลแล้วก็จีเฟลนนะฮะพวกเลเวลเวทอะไรอย่างงี้ก็ชอบนะ อันนี้แค่ยกมาเฉยๆ ว่าแบบมี 5 วงที่แบบชอบอะไรอย่างงี้ข้อที่เย่สิบข้อสุดท้ายนะ วงบอยแบนด์ที่เราชอบนะฮะ 5 วงวันนวานไฮไลท์นะ UNB B2B นะฮะและวงสุดท้าย วงที่ 5 Winner นะฮะ ก็คือ 5 วงที่ยกตัวอย่างมานะ BTS ก็7 EXO NCT ก็ชอบนะทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไม่อยู่ใน ในนี้คือเรายกมาแค่ 5 วงเท่านั้นทุกคนวงอื่นก็ชอบเหมือนกันนะครับ เสนอชื่อวงอะไรมาเนี่ย เรารู้จักแล้วเราก็ชอบนะทุกคนเราไม่มีวงไหนที่เราไม่ชอบนั่นเองนะจ๊ะทุกคนนะนี่ก็คือ 20 Fact About Me นะครับ ในเรื่องของ K-POP นั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะ มาให้รู้จักการยิ่งขึ้นนะครับ ประวัติการติ่งของเราเป็นมายังไงอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะก็นี่แหละก็คือ 20 เรื่องนะทุกคนก็ได้รู้จักเรามากขึ้นเนาะก็ไม่ต้องมาถามแล้วว่าแบบเราชอบพี่ชอบวงนี้ ไม่ชอบวงนั้นไหมบอกเลยตรงนี้ว่าชอบทุกวงนะจ๊ะเน้นว่าชอบทุกวงโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะจ๊ะใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ นั่นเองนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและอินสตาแกรมด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็วิดีโอด้านข้างสองข้างนี้เข้าไปดูกันได้ รวมถึงตรงกลางตรงนี้เข้าไปดูวิดีโออื่นๆอีกมากมายในช anel ของเราแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะฮะ ก็จะสู้กับเขายันจบวิดีโอนะฮะ ก็สำหรับวิดีโอนี้มีเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย